พระเอกมาโจนได้ สวัสดีครับพี่น้อง กลับมาอีกแล้วนะฮะกับบางโตและบางตุงนะฮะก็ยังอยู่กับบางโต เอ้ยอยู่ยังอยู่กับบางตุง เอ้ย ยังอยู่กับบางโตเหมือนเดิมนะฮะ ส่วนวันนี้ วันนี้ เราก็มาเหมือนเดิม โทษทีที่หายไปนานนะฮะวันนี้ได้ข่าวว่าวายฮอปดรอปเนี่ยไอ้กลบตัวเนี่ย มันเก่งนะ เราก็มา ลุยดิ ไม่พูดจำไม่พูด ไม่พูดพร่ำทำเพลง ลุยเลยดีกว่า let's go ปะไปที่เบ็ดร้อยยี่สิบครับผม ไปที่เบ็ดร้อยยี่สิบหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆก็ที่หายไปก็ไม่ใช่อะไร รู้สึกไม่ค่อยสบายไม่ใช่นะฮะไม่มีตังค์ บ่มีเบียบ่มีเบียมาเล่นแล้ว ก็เลยต้องไปหาเบียกันมาก่อนนะฮะนี่เราก็กดกันไป กดไปเรื่อย กดไปยาวๆ กดไปยาวๆ กดไปอีก กดไปอีกมี เท่าไหร่ กดไปอีก วันนี้บังมาด้วยทุนประมาณ 25k มาบ 25k ไอ้กบนะ ไอ้กบมันกินมแมลงแต่มันไม่ยอมกินข้างในนะมันกินข้างนอกมันอยากกินนะ เปลืองไปอันนี้ก็ไปเรื่อย ๆ นะครับผม ค่อย ๆ ไปเรื่อยๆ มาเรียง ๆ วันนี้ อยากลองอยากลองแบบว่า ถ้าไม่ซื้อฟรีสปินเนี่ย มันจะมีมีออกวาย อะไรให้เราไหมกดไปเรื่อยๆ กดไปเรื่อย ๆ ไปที่หมุนหนึ่งสองศูนย์หมุนละหนึ่งสองศูนย์ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสองนะ เฮ้ hey, มาละมาละออกมาครั้งเดียว ออกมารอบเดียวออกมารอบเดียวแล้วเอาซะบังขาดทุนขาดทุนนะแบบเนี้ย ออกมาบ่อยกว่านี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้ยก็คนดูเป็นยังไงกันบ้างก็เล่าสารทุกสุขดิบกันได้นะครับ สุขดิบสุขสุขสุขดิบสิบดุกมาอีกแล้ว เอ้ยมันเริ่มมาบ่อยแล้ว วะ เอ้ยมันเริ่มมาโอเคแล้ว วันนี้ขอเวันนี้ขอเรอบที่แล้วบ้านหมาเอาซะบังเป็นหมาเลย นะ รอบที่แล้วนี่เจ็บเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดซีสุดๆ มากดรัวๆรัวไปรัวไปกบมึงนี่ก็กินแต่มแมลงข้างนอกนะ เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เออนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำทุกคน พูดไม่ทันขาดคำมีบุญกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยมีบุญกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยมาก่อนเลยครับ ผม อันนี้นะฮะเวลาเราเข้าฟีสปินเนี่ย หรือเข้าวายเนี่ยไอตัววายตัวเนี้ยเห็นไหมไอกบเนี่ย มันก็จะอยู่ยาวๆเนี่ยมันก็จะอยู่มันก็จะเปลี่ยนแบบไปเรื่อยแล้วเห็นเห็นที่มันกินมาแล้วเมื่อกี้ไหมถ้ามันกินครบสี่ตัวปุ๊บ ถ้ามันเนี่ยเนี่ยเนี่ยครบแล้วเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันก็จะได้ฟิตฟรีสปินเพิ่มนะทุกคน และกบมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นด้วย เออ กบมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นด้วยทำให้เราเนี่ย ได้ไอตรงเนี้ยมากขึ้นนะฮะ ตอนนี้ก็กินมแมลงไปอีกแล้วสองนะฮะ ดูซิจะได้เท่าไหร่ อันนี้ไม่ได้ซื้อนะจ๊ะสำหรับคนที่ดูอยู่บังไม่ได้ซื้อนะจ๊ะกดหมุนเข้าเองนะจ๊ะ มา มาแรงมากบใหญ่อีกแล้วกบใหญ่อีกแล้วฉันเหมือนดังกบในกะลาเะปีแต่ฉันเอาไว้เนี่ยเพิ่งหนูกหูนะ ถ้าใครหนูกหูต้องขอไปยลังมีความสุขเพราะเป็นครั้งแรก เป็นครั้งแรกที่ไม่ต้องซื้อ เป็นครั้งแรกที่ไม่ต้องซื้อกิน เป็นครั้งแรก มันตื้นตัน มันตื้นทัาตันใจอ่ะนี่กบเห็นปะกบมันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วนะเห็นปะจุกจุกอ่ะ จุกจุกกินไปอีกดิไว้ไว้มา ตอนนี้เราหมุนหมดแล้วนะได้อีกหนึ่งทีนะทุกคน ได้หนึ่งที กบตัวบิ๊กบึ้มมาบุม เป็นไงล่ะครับ บางจะไม่พูดเยอะ บางจะไม่โวยวายแต่มาแล้ว มาแล้วนะพี่น้องหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะวะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมีความสุขจริงจริงอย่าลืมนะทุกคนพอได้กำไรแล้วก็ควรพอไปก่อนนะครับ